everyone. This is Mel. This is Dale. And please don't forget to subscribe. Press the like button. And leave a comment. See ya! Good afternoon to you. Well, despite the fact that temperatures today are far higher than they've been for some considerable time in many parts of the country, we're certainly not out of the woods yet. It does look as if very gradually in the next day or so it's going to turn cold again. And indeed, bad news, I'm afraid. There was a bit of luck, I think. See, don't need a love zone. มอบทีวีแด่น้องนุชสุดหัวใจ อยากอยู่ใกล้พิสมัยวิไลเลิศเป็นบอกเกิดความรักผัดไม่ไหวเพราะสอนรักปักขั้วรุ่นหัวใจ สมกับได้ประหลาดหนามาช้านาน วันที่ 12พฤศจิกายนก็มาแน่ เจ้าบ่าวแห่ขันหมากมา ไม่หน้าหวาน มาถึงบ้านเจ้าสาวเยาวะมาน ขอแต่งงานให้สุขสันต์กันซะเลยประตูเงินเดินผ่านเป็นบ่าทแรก ท่านจะแหกนี้ไปดูไม่สวย จะเสียสื่อเป็นข่าวเจ้าบ่าวสวย ให้ท่านช่วยข้าขาย ตูทองเป็นประตูอยู่สงบ the like button, and leave a comment. See ya!